อ่าฮ่า Good morning everybody อ่าสวัสดีครับผมคุณผู้ชมทุกท่านอยู่กับผมวินเนอร์สล็อตนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกเล็กเด็กแดงลูกบ้านนะอาหรือปู่ย่าตายาย เออ ก็มาดิค่ะเคอวันนี้เฮียวินจะพาไปฟินกับเกม ชายริเวอร์วันเจอร์เกมตลาดน้ำนะหรือมาเกมทุยหรือเกมมาสัจจันแม่น้ำไทยของค่าย PG นะคุณผู้ชม วันนี้เรามาเล่นกันเป็นเวลา 13 นาฬิกา 52 นาทีน้องๆหนูๆควรได้รับคำแนะนำมาแนะนำให้ทำตามครับผม วันนี้เฮวินมาเล่นเพื่อความสนุกบันเทิงเพลิดเพลินก็เท่านั้นเอง มากันที่ทุน 200 นะเอ้ย 200ถุยมากันที่ทุน 2,000 คุณผู้ชมขออนุญาตเปิดแปลกๆโดยการซื้อฟีเจอร์เลยดีไหมไม่ดีก็ต้องดีแล้ววะ ไปซื้อสักพันห้านะมาถึงเกมนี้นะสแกตเตอร์่ตัวนะครับแล้วผมแล้วก็จะเป็นตัว Y คอมโบนะคุณผู้ชมมี Y คอมโบ3กับ Y ตัวเดียวนะเราคูณก็จะชูนไปเรื่อย ๆ ตัวโชนอกทุยเหนื่อย นอกฟีเจอร์ไม่มีตัวคูณไปซื้อฟีเจอร์กันดีกว่าหาตัวคูณก่อนเลยดีกว่าคุณผู้ชมพันพันห้านะ ไปไปกันลุย ไปไปกันลุย เออ12 รอบหมุนนะคุณผู้ชม ทุกรางวัลทุกครั้งสัญลักษณ์เงินก็จะทั้งหมดจะเป็นทองนะในฟีเจอร์พอเป็นทองปุ๊บพอมันโชคก็จะเป็นวายคุณผู้ชมไป เอาหมดไปสองรอบแบบแบบงงงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเออวายคู่คอมโบสองทีแล้วไงต่อ ตอนนี้โอ้โหข้างหลังมีไวสี่เออตอนนี้คูณสามเออมีไวห่างๆ ไม่ได้ใช้แค่ โอ้โห ได้แค่คูณสี่นะคุณผู้ชม น่าเสียดายซื้อที่พันห้านะ เรามาลองดูนะ ว่าจะได้ทุนได้คืนได้กำไร ได้อะไรกับเขาบ้างไหม เออไป อนนี้คูณ8ปดอีกมรอบหมุนสุดท้าย เออ มีวายห่างๆ มีวายไกลๆก็ไม่ได้ใสขยับมาอโอ้โห หมดคุณผู้ชมได้ 878 โอ้โห ขาดทุน ขาดทุน 600 622 ใช่ปะวะ ใช่ดิ เออเอ๊ะคันนี้คิดเร็วเว้ย แต่ภาษาไทยภาษาอังกฤษนี่คิดไม่เร็ว ไม่ไหวเอามาหมุนนอกที่เบ็ดเจ็ดสิบแล้วกันคุณผู้ชม ซื้อไม่แตก เผื่อจะแตกนอกนะ เออ เปลี่ยนเป็นตัวอะไร แล้วก็อุ้ยประกาศแถวสามมีวายมารอ อย่างนั้นสิครับผม สวยเออขอบคุณมาก เออวายแถวสองรออีกยังไงต่อ โอ้จะใช้อยู่ แล้วก็ อือดอกนี้สองพันขอบคุณมาก เออแตกนอกว่ะคุณผู้ชม เกือบบ่ายสองนะตอนนี้ เออได้่ายแถวสอง มีเชื่อไหมมีอยู่ มีเชื่อไหม มีอยู่เอาวายแถวสามมา ได้เครออยู่ ขอชมพู่แถวสองหน่อย นั่นแหละครับคุณผู้ชมห้าพันขอบคุณมากโอ้ยปลาหมึกลงมาต่อ แล้วก็ อื เฮ้ยหมื่นสองเข้าไปแล้วยิ่แค่เอาว่ะเอาว่ะหุยวายมาแบบนี้หูสองหมื่นไหมถึงสองหมื่นไหมถึงสองหมื่นล่ำลาคุณผู้ชม อีกหมุนหนึ่งมะม่วง เออมะม่วงแถวหนึ่งมะม่วงแถวหนึ่งหนึ่งหนึ่งม่วงม่วงม่วงโอ้ยขอบคุณมาก